บักเฮ็บค่ะบักเฮ็บก่อนสำเร็จมื่นขาวจานพันเจ้าก็เป็นเป็นที่น่ะนี่มะปล่อยปล่อย Thank you.